สวัสดีค่ะ ในบทเรียนนี้จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการแสดงมุมมองเอกสาร มุมมองในการทำงานสามารถปรับเปลี่ยนได้ตาม ต้องการของผู้ใช้ในขณะทำงานกับโปรแกรม เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะของงานที่กำลังทำซึ่งแต่ละมุมมองก็มีประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปค่ะ ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนมุมมองได้ ตามขั้นตอนดังนี้นะคะ จากแท็บ View นะคะ ในกลุ่มคำสั่ง View มุมมองการทำงานที่แสดงได้ใน Microsoft Word 2013 นะคะ จะมีด้วยกัน 5 แบบก็คือ 1. มุมมองเขาโครงการอ่านหรือว่า Read Mode มุมมองเขาโครงเหมือนพิมพ์หรือว่า Print Layout มุมมองเขาโครงเว็บหรือว่า Web Layout มุมมองเขาโครงเอกสารหรือว่า Outline มุมมองเขาร่างหรือว่าดราฟคุณลักษณะของมุมมองการทำงานแต่ละรูปแบบนะคะมุมมองเขาโครงการอ่าน หรือว่า read mode นะคะใช้สำหรับจัดมาตราส่วนเนื้อหาของเอกสารไปยังหน้ากระดาษ เพื่อให้พอดีกับหน้าจอโดยอัตโนมัติ และง่ายต่อการอ่าน ซึ่งมีแถบคำสั่งให้ใช้งาน 3แถบด้วยกันก็คือแถบไฟล์แถบทูล แล้วก็แท็บวิวค่ะ มุมมองเข้าโครงเหมือนพิมพ์หรือว่า print layout นะคะ มุมมองเข้าโครงเหมือนพิมพ์ ใช้สำหรับการดูองค์ประกอบต่างๆ ของเอกสารที่จะเหมือนกับการพิมพ์เอกสารนั้นออกมาทางเครื่องพิมพ์หรือพิมพ์ออกทางกระดาษค่ะ มุมมองเข้าโครงเว็บ หรือว่าเว็บเลเยาท์ใช้สำหรับเตรียมการสร้างเว็บเพจ และสามารถเห็นพื้นหลังข้อความ จะถูกตัดให้พอดีกับหน้าต่าง ส่วนกราฟิกจะถูกวางในตำแหน่งเดียวกับที่ปรากฏในเว็บเบราว์เซอร์ค่ะ มุมมองเข้าโครงเอกสารหรือว่าเอาไลน์นะคะ มุมมองเข้าโครงเอกสารใช้สำหรับดูโครงสร้างของเอกสารเพื่อย้ายคัดลอกหรือจัดวางข้อความใหม่นะคะ โดยการลากจากตำแหน่งสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายบวก หรือที่เป็นเครื่องหมายจุดที่ด้านหน้าของแต่ละหัวเรื่องนะคะซึ่งจะมีแท็บ outlining เพิ่มขึ้นมาให้ใช้งานด้วยนะคะ มุมมองสุดท้ายนะคะ มุมมองเข้าร่างหรือว่าราฟใช้สำหรับดูโครงสร้างของเอกสารทั้งฉบับแบบเข้าร่าง โดยแสดงแต่เนื้อหาในเอกสาร และไม่แสดงรายละเอียดของกราฟิกนะคะนี่เป็นมุมมองทั้ง 5 ใน Microsoft Word ของ 2013นะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ หากผู้เรียนอยากทบทวนนะคะก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในบทเรียนที่เป็นเอกสารค่ะ แล้วพบกันใหม่ในบทเรียนถัดไปนะคะสวัสดี